วัสดีครับ วันนี้เราจะพามาดูวิธีการปรับตั้งแทง แทงน้ำชะโครกนะครับ ก็คืออาการก็คือบอลวาลปิดไม่อยู่นะครับ ตอนนี้เดี๋ยวเราจะให้ให้ดูนะครับ เห็นไหมครับ น้ำมันก็จะรั่วลงมาเรื่อยเรื่อยเรื่อย ก็คืออาการนี้ก็จะเป็นสาเหตุเกิดมาจาก ชุดบอลบาวชุดลูกลอย ชุดลูกลอย แทงน้ำมันมันสูง มันก็เลยไม่ตัด เวลาน้ำเต็มแทงนะครับ ตัวนี้วิธีการแก้ไขก็ไม่ยากนะครับ เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับก่อนอื่นก็เอาอุปกรณ์ลงก่อนนะครับ อันนี้นะครับก็เปิดฝาขึ้นเลยนะครับ ยกขึ้นเลยเอาฝาออกเลยนะครับ นี่นะครับ ลักษณะมันก็คือน้ำมันจะจ่ายตรงเนี้ย เนี่ยมันจะมีมันจะมีน้ำออกมานะครับ จากท่อท่อตรงเนี้ยน้ำมันจะดันขึ้นมาให้เต็มแทง นะครับพอเต็มแทงเสร็จ ชุดตัวนี้จะเป็นตัวตัดนะครับ ลูกลอย ลูกลอยตัวนี้มันจะยกยกขึ้นนะครับ ยกขึ้นแล้วก็ตรงนี้มันจะไปกดนะครับ ตอนนี้ลักษณะก็คือลูกลอยมันปิดไม่สนิทนะครับ ทำให้น้ำ ตรงเนี้ยมันล้นลงมาเนี้ยเห็นไหมครับ ห็นไหมครับ พอน้ำมันล้นล้นแล้วมันก็ลงมาท่อเลยครับเห็นไหมครับ มันก็จะลงมาแบบนี้ปิดไม่อยู่ วิธีแก้นะครับก็คือเราต้องทำให้ชุดลูกลอยตัวนี้ปิดวาล์วน้ำตรงนี้ให้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองยกนะครับ ยกลูกลอยขึ้นนะครับ ปิดนะฮะพอผมปิด ปิดเสร็จ เห็นไหมครับทดลองใหม่นะครับ ปิดนะครับ ยกลูกลอยขึ้นนะฮะน้ำก็จะหยุดเห็นเห็นไหมครับ ก็คือสาเหตุก็คือลูกรอยปิดไม่อยู่ แล้วน้ำมันก็ล้นเข้าในท่อนะครับวิธีการก็เดี๋ยวเราจะปรับตั้งตัวนี้ ให้มันลงไปลึกอีกนะครับ เพื่อให้ลูกรอยปิดนะครับผมจะปล่อยน้ำปล่อยน้ำออกแล้วนะครับ ตอนนี้ลูกรอยก็ปิด ปิดแล้วนะครับ ตอนนี้ผมจะปรับตั้งนะครับ ให้ลูกรอยมันเวลายกแล้วให้มันปิดวาล์วเลยอย่างเงี้ยนะครับหยุด ค่นี้เอามาทำให้โดดเลยครับตอนนี้เราก็จะหมุนตรงนี้ใช้ไขควงแบนกลองดูนะครับ หยุดแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่ามันจะตัดไหมยังมีเสียงน้ำดันอยู่นะครับเดี๋ยวดูว่ามันจะตัดตอนไหน เมื่อสักครู่เราปรับหมุนลงไปสองรอบนะครับ โอเคนะครับ เรียบร้อยน้ำตัดแล้วนะครับ ไม่ล้นนะครับ ก็คือลูกลอยตัดแล้วนะครับ ถ้าเรากดลูกลอยลงน้ำจะออกนะครับโอเคนะครับ ระดับน้ำก็คืออยู่ต่ำกว่าแท้งนะครับ ตัวนี้ท่อที่มันจะออกมาเนี่ย ตอนนี้ก็จบนะครับ นี่ก็เป็นวิธีการแก้ไขนะครับ เช็คที่ตัวนี้นะฮะกับตัวลูกลอยนะครับ เสร็จแล้วก็ปิดนะฮะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับ เพื่อนๆและผู้ที่สนใจนะฮะก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ